ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Open Innovation Center โดย SCG การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริงนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมค่ะ การร่วมมือกันนั้น เหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานที่เป็นระบบและครบวงจร ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้งานวิจัยนำไปใช้จริงได้และเร็วขึ้นด้วยค่ะ SCG เปิด Open Innovation Center ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการได้ตรงจุด และต่อยอดงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์อีกด้วย ภายใน Open Innovation Center แห่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างพลังเครือข่ายนักวิจัยมาเชื่อมโยง และพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ร่วมกับ SCG เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ควบคู่กับการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000